ในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมารีวิวพัดลมอัจฉริยะจากเสี่ยวหมี่ให้ได้ชมกันนะครับในรุ่นหมี่ Smart Standing Fan 1X มาดูกันว่ามีความพิเศษอะไรยังไงบ้างในรุ่นนี้ แล้วก็สิ่งที่ผมชื่นชอบมีอะไรบ้างไปชมกันนะครับ พัดลมอัจฉริยะจากเสี่ยวมี่ตัวนี้นะครับฟีเจอร์หลักๆ เลยที่ผมชื่นชอบนะครับนั่นก็คือในเรื่องของสามารถสั่งการด้วยเสียงได้นะครับถ้าที่บ้านของเรามี Google Home Mini Google Nest Mini หรือว่าพวก Alexa ต่างๆนะครับเราสามารถที่จะคอนโทรลผ่านตัวนั้นก็ได้ รองรับการใช้งานร่วมกับทั้ง iPhone แล้วก็ Android นะครับเราสามารถใช้ iPhone เครื่องนี้นะครับในการที่จะคอนโทรลได้ เดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันนะครับ ผมสาหรับตัว พัดลมจากเสี่ยวมี่กล่องค่อนข้างนี่ยับยับเยินเยินนิดนึงนะทะลุมานะฮะตัวนี้เป็นพัดลมที่แบบว่าเราสามารถใช้สมาร์ทโฟนในการคอนโทรลได้ด้วยนะครับตัวนี้สั่งได้ทั่วไปที่ s h อ p e e อันนี้จะเป็นตัวพัดลมนะครับเป็นเซตตัวพัดลมก่อนนะตัวมอเตอร์จะอยู่ตรงนี้ชุดนี้เป็นโครงโครงพัดลม ที่กันใบพัดนะครับชิ้นที่3ใหญ่ ๆกลมๆ อันนี้เป็นฐาน เป็นฐานนะครับ ที่เชื่อมต่อนี้เข้าไป อันนี้ก็จะมีสายไฟ มีสายไฟ มีสกรู มีหกเหลี่ยมมาให้ นะครับในกล่องหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาติดตั้งดูในถุงก่อน ในถุงชิ้นนี้มีอะไร ตัวนี้มีหกเหลี่ยมมาให้ แล้วก็มีหัวสกรูที่มันเป็นหัวไขควงแฉกนะครับมีน็อตไขควงแฉกเล็ก ๆ อันนึงสาย AC ตรงนี้เป็นหัวปลั๊กที่เสียบกับปลั๊กไทยได้เลยนะมันเป็นปลั๊ก US อันเนี้ยสาย AC จะเสียบด้านหลังแบบนี้ ให้เราทำฐานกับตัวนี้ครับเชื่อมต่อเข้ากันแบบนี้ปึ๊บแล้วหลังจากนั้นครับเราจะต้องใช้ตัวสกรูตรงนี้นะครับ ล็อกเสียบเข้าไปด้านหลังแบบนี้ แล้วก็ใช้หกเหลี่ยมในการขันครับล็อกให้แน่น ลิปเปิดต่อไปเรามาดูใบพัดที่ตรงใบพัดนะครับ ข้างล่างมันจะมีรูสกรูเล็ก ๆ เอาไว้สำหรับการล็อกวิธีการแกะออกมานะครับ ให้หมุน เหมือนเราเปิดขวดอะเออแล้วตัวนี้ก็จะหลุดออกมานี่ก็จะมีใบพัดการประกอบใบพัดนะครับ ให้เรานำโครงนี้นะครับ มาใส่เข้าไปก่อนนะครับใส่เข้าไปอย่างนี้อ่าแล้วเราก็นำตัวล็อกตรงนี้นะครับ เข้ามาติดตั้ง แล้วทีนี้เราก็ใส่ใบพัดเข้าไปอืมใส่ที่ล็อก ตั้งฝา จากนั้นจะมีสกูเล็กๆ อีกหนึ่งตัว ให้ทำการล็อกเข้าไปที่ด้านใต้นะครับ เราก็จะประกอบพัดลมเชียวมีเป็นที่เรียบร้อย ไปเดี๋ยวมาลองติดตั้งใช้งานดู ที่ด้านบนของพัดลมนะครับจะมีอยู่ 4 ปุ่มให้เลือกปุ่มแรกนะครับ จะเป็นปุ่มเปิดปิด ปุ่มที่ 2 ปุ่มปรับความแรงของลมนะครับมีให้เลือก 4 ระดับคือ 1 2 3 4 และถ้าเรากดค้างเอาไว้นะครับมันจะเป็นลมที่เป็นแบบลมธรรมชาติ ลมธรรมชาติคือ มันจะแบบพัดเบาๆแล้วก็สลับมาพัดแรงประมาณนั้นนะครับ แล้วก็ปุ่มที่3นะครับจะเป็นปุ่ม สวิชที่ปรับสายส่วนอีกปุ่มหนึ่งก็คือปุ่มตั้งเวลานะครับเราลองเปิดเครื่องกดทีนึงนะครับเราจะได้ยินเสียงดังตีดอ่าแล้วก็จะเห็นสัญญาณไฟเป็นไฟที่บอกว่าจะรอการเชื่อมต่อเข้ากับสมาร์ทโฟนนะครับนี่เป็นเบอร์หนึ่งนะครับเดี๋ยวความแรงเบอร์ 2 กดทีนึงความแรงเบอร์ 3 ตรงนี้จะมีสัญญาณไฟบอกนะครับว่าเป็นเบอร์ไหนนะครับเราจะมาคอนโทรลด้วยแอปนะครับเราจะใช้แอปพลิเคชันมีโฮมจากนั้นเรากดไปที่ปุ่มบวก เพื่อเพิ่มอุปกรณ์นะครับ หลังจากเราเชื่อมต่อเสร็จแล้วนะครับ เราจะเห็นในหน้าต่างของแอปในลักษณะนี้ เมนูแรกครับจะเป็นเมนูสำหรับการเปิดปิดนะครับ Turn on Turn off ก็จะบอกสถานะว่าตอนนี้เป็นอย่างไรนะครับอันนี้คือพัดลมกำลังปิดอยู่ จะเป็นกลมๆ สีเขียวแบบนี้นะครับแต่ถ้าสมมติว่าเราสั่งเปิดนะครับมุมนี้จะใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็มีภาพเคลื่อนไหว แล้วก็ปุ่มเปิดปิดนั้นจะกลายเป็นสีแดงนะครับเมนูที่ 2 ต่อมาครับเป็นการเลือกว่าจะเปิดพัดลมโหมดไหน โหมดโดยตรง หรือว่าโหมดธรรมชาตินะครับถ้าโหมดโดยตรงก็ direct beast นะครับแล้วก็ส่วนอันที่ 2 ก็คือเป็นโหมด natural นะครับเป็นโหมดธรรมชาติ เมนูที่ 3 ก็จะเป็นปรับความเร็วนะครับเราเลือกได้ว่าเราจะปรับความแรงของพัดลมระดับไหน 1 2 3 4นะครับนอกจากนี้เราสามารถเลื่อนสเกลนะครับเพื่อให้ปรับเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ด้วยนะครับมันจะละเอียดมากกว่าที่เรากดปุ่มเมนูต่อมาครับเมนูสำหรับการปรับสวิงนะครับว่าเราจะให้พัดลมหมุนสวิงหรือว่าให้อยู่กับที่นะครับทั้งนี้เราสามารถเลือกปรับองศาได้ ว่าจะให้พัดลมนี้ทำการสายหน้ากี่องศานะครับมีให้เลือก30 60 90 120ถึง140นะครับ สูงสุดที่ 140 องศา ลักษณะการปรับองศาได้ว่าจะให้พัดลมนี้ทำการสายหน้ากี่องศานะครับ มีให้เลือก 30 60 90 120 ถึง 140นะครับสูงสุดที่ 140 องศา ลักษณะการหมุนหน้านะครับอ่าต่อมาครับเมนู schedule turn off นะครับก็หมุนหน้านะครับอ่า ต่อมาครับเมนู schedule turn off นะครับก็คือเป็นการตั้งเวลาปิดมีให้เลือก 1-8 ชั่วโมงครับก็อันดับต่อมาเป็น indicator ครับ indicator จะเป็นการเปิดปิดแสงไฟ LED ที่อยู่บนตัวพัดลมนะครับถ้าเราตั้งให้เปิดไฟ LED ก็จะบอกว่าตอนนี้เราเลือกเมนูอะไรบ้าง แต่ถ้าเราปิดครับแสงไฟเหล่านี้ก็จะหายไป มันก็จะดีกรณีที่เราทำการนอนแล้วเราปิดไฟในห้องนอนทั้งหมดเราต้องการความมืดนะครับทั้งหมดเลย เราก็ปิดตัวนี้เอาไว้ได้นะครับนอกจากนี้ครับมี notification sound ครับคือเราจะทำ การปิดทุกครั้งที่เราสั่งเราจะให้มันมีเสียงไหมนะครับถ้าผมปิดเอาไว้นะครับ ผมเลือกเมนูต่างๆ มันก็ไม่มีเสียง แต่ถ้าผมเลือกเปิดนะครับไม่ว่าผมจะปรับเมนูไหน มันก็จะแจ้งเตือนนะครับว่ามีการปรับนะครับ หมดสุดท้ายก็จะเป็นโหมดชายล็อกนะครับผมนอกจากนี้ครับเราสามารถเพิ่มพัดลมของมี่นะครับเข้ามาใน Google Home ได้ด้วยนะครับเราก็ทำการลิงก์แอคเคาท์ของมี่ Home นะครับเข้ามาที่แอปพลิเคชัน Google Home ลังจากนั้นเราก็จะสามารถสั่งให้ Google Assistant ในการเปิดปิดพัดลมตัวนี้ได้เลยนะครับ Hey Google turn on the fan เห็นไหมครับ อันนี้คือผมสั่ง Google Assistant ที่ผ่านทาง Google Nest Mini นะครับ ก็เพื่อที่จะเปิดพัดลมตัวนี้นะครับ Hey Google turn off the fan sure turn the fan off นะครับพัดลมก็จะถูกปิดนะฮะเพียงเท่านี้เราก็จะได้พัดลมที่สามารถสั่งการด้วยเสียง หรือสั่งการด้วยสมาร์ทโฟนของเรานะครับเท่าที่ได้ลองใช้งานมาสักระยะหนึ่งประมาณสัก1สัปดาห์ค่อนข้างที่จะชื่นชอบเลยนะครับประทับใจในเรื่องการสั่งการด้วยเสียงได้ พัดลมเสียงเบาปรับระดับได้ดี สามารถตั้งค่าต่างๆ ได้นะครับสั่งการผ่านทางมือถือ ตั้งเวลาปิดได้ ถ้าใครมองหาพัดลมดีๆ สักหนึ่งตัวนะครับที่เพื่อที่จะไปเปิดเสริม ร่วมกับการใช้งานร่วมกับแอร์คอนดิชันหรือว่าเครื่องปรับอากาศนะครับการทำงานนั้นเสียงเบาด้วยกินไฟน้อยด้วย มี Smart Standing Fan 1X ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับราคาการจัดจำหน่ายของรุ่นนี้นะครับผมซื้อจากทาง s h อ p e e นะครับได้มาในราคา ราวๆประมาณ 1,800กว่าบาทนะครับแต่ว่าราคาทั่วๆ ไปก็จะอยู่ราวๆช่วงประมาณ 2,000 ต้นต้นราวนี้นะครับยังไงก็ลองหาข้อมูลเพิ่มเติมดูนะครับในคลิปนี้ก็คงฝากไปเพียงเท่านี้ครับนำมาให้ชมกันว่ามี Smart Standing Fan 1X ตัวนี้หน้าตาเป็นอย่างไร การใช้งานคร่าวๆเป็นยังไงแล้วก็ประสบการณ์ที่ผมได้จากพัดลมตัวนี้เป็นยังไงบ้างนะครับถ้าใครสนใจก็ไปหาซื้อตาม Lazada Shopee ดูนะครับฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมไว้เดี๋ยวพบกันในคลิปหน้า ทางชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามที่ช่อง iMode Official ของพวกเราด้วยนะครับ ผมต้องไอมุดขอตัวลาไปก่อน สวัสดีครับ Let's go